คำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แม้นำให้เล่นตามและลอกเล่นแบบนะจ๊ะ